ณีศึกษานี้นะคะก็จะเป็นกรณีเกี่ยวกับการกระทำผิดจริยธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการสะกดรอยค่ะ การสะกดรอยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือการใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหว หรือพฤติกรรมของบุคคลนะคะ ตัวอย่างเช่น บริษัทใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับ หรือเฝ้าดูการปฏิบัติงานของพนักงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดตามการทำงานของพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน แต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดูไปด้วย หรือแม้แต่ในปัจจุบัน อุปกรณ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน อย่างโทรศัพท์มือถือ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ และสามารถระบุตำแหน่งไว้ที่ตัวเครื่อง และเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ไม่หวังดี สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบุคคลได้ค่ะ การสะกดรอยนี้ถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมนะคะ เพราะทำให้บุคคลที่โดนติดตาม สูญเสียความเป็นส่วนตัว แนวทางการป้องกันการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการสะกดรอยนะคะ ก็สามารถกระทำได้ดังนี้ค่ะ ไม่ควรเช็คอินจากที่บ้าน หรือว่าตั้งสถานะว่าอยู่บ้านหรือว่าอยู่คนเดียวนะคะ เพราะว่าถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากจนเกินไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะ ไม่ควรแชร์หรือว่าเปิดโลเคชันเซอร์วิสในโปรแกรมแชทนะคะ ไม่ควรตั้งค่าการแชร์แบบสาธารณะค่ะ